วัสดีค่ะ ชื่อยุ้ยนะคะ ปัจจุบันนะคะ ยุ้ยทำอยู่เป็นพนักงานประจำนะคะ ของบริษัทโตโยต้านะคะ เป็นมาร์เก็ตติ้งและส่วนอาชีพเสริมอะค่ะก็คือ ยุ้ยทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าออนไลน์นะคะ วันนี้ 2 วันนี้นะคะ ยุ้ยที่ ETA นะคะ ที่เรียน 2 วันนี้ยุ้ยได้รับความรู้เพิ่มพูนขึ้นเยอะเลยนะคะจากเดิม มีทั้งที่แบบสิ่งที่เราไม่รู้เลยอะค่ะแล้วแบบการแชร์ในห้องเรียนของเพื่อนๆเนี่ยทำให้เราได้ประโยชน์จากการแชร์ไอเดียของแต่ละคนแต่ละคนเพิ่มพูนขึ้นนะคะการทำแอปพลิเคชันนะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวค่ะ คิดว่ามันคงยุ่งยาก แบบโอ้อะไรขั้นตอนเยอะแยะครับแต่พอเราได้มาเรียนนะคะ มีของแพลตฟอร์มใช่ไหมคะครับอ่าทำให้เราแบบจากเรื่องยากๆค่ะกลายเป็นง่ายมากยิ่งขึ้นคือแบบถ้าใครสนใจอ่ะถ้ามาเรียนที่แน่ยูรับรองนะคะว่าได้ความรู้กลับไปอ่ะเพิ่มอีกเพียบเลยนะคะอยากให้เพื่อน ๆทางบ้านนะคะมาเรียนกันรับรองค่ะ ได้ความรู้ไม่ผิดหวังเลยค่ะผู้สอนเนี่ยสอนสนุก เน้นเนื้อหาแบบ มีแบบให้ผ่อนคลาย ระหว่างง่วงนอนอะไรอย่างนี้ ก็แบบเรียนก็คือแบบสอนใครไม่เข้าใจคือถามนะตอนนั้นเลยค่ะ ชัดเจนดีค่ะ มาเรียนรับรองติดใจค่ะ นี่ค่ะ